ต่อกันนี้ดีกว่าวาดี กว่า นะจ๊ะดู เหมือนจะมี ลุ้น หรือ เปล่า สำหรับคู่นี้คู่นี้ยังไงาย เออ บอกเลยว่าคู่นี้นะ อยากจะ เรียก แฟนให้มัน แบบ เต็ม ปาก เต็มคำจริงๆ เออคุณผู้ชม เห็นภาพ นี้ไหม นี่ เขาบอกเลยเขาประกาศว่า แค่คิดถึงช่วงเวลานั้นด้วยความ สุข อันนี้แปล มาแล้วนะคะเป็นคอมเมนต์ หวานๆที่ส่ง ถึง สาวยาย่าจาก นักเดท นั่นเองยาย่าก็ เข้า มา คอมเมนต์ คน แรก เลย บอก ว่า โอ้โหคิดถึงเขาเหรอครับพร้อมกับแท็กไปยังหนุ่มนักเดทด้วยนักเดทตอบกลับด้วยนะคะว่า มากๆกันตายตายตายแฟนคลับจิก หมอนฟินมาก ๆ เลยผู้ชมหารวมไปถึงพี่บุ๋มปนัดดาด้วยนะจ๊ะถึงขนาดยังไง รู้ไหมยังไงฮะแคปข้อความของทั้งคู่นะ แล้วก็เอามาโพสในไอจีส่วนตัวของตัวเองแบบนี้บอกว่าบอกแซวหยอกๆว่าเขาไม่มีไลน์คุยกันเหรอครับ โอ้ย ติ่ง NY อย่างฉันเนี่ยสลบไป3ตลบเลยจ้ะพี่บุ๋มเขาว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมเอออิจฉามากอะหมดย่างร้องมีคู่ไหนอีกมะหมดแล้วแม่หมดแล้วไหม